ผมไม่ได้ตำหนิพี่ ๆ ทุกท่านในที่นี้นะฮะ อย่างการใช้คำพูดของท่านรองผู้ว่าเมื่อตอนเปิดงานนี้ เหมือนท่านพยายามจะสื่อว่าชาวอายุทยาเรานะครับ ที่เสียสละเวลาที่เรามานั่งฟังมาส่งเสียงเรียกร้องในเรื่องนี้ท่านใช้คำพูดเหมือนว่าเหมือนเรากำลังถ่วงรถไฟความเร็วสูงที่จะมาพัฒนาประเทศ เหมือนว่าอายุทยาเราเนี่ยนะทำให้ทั้งประเทศต้องรอทำให้คนอีก 60 กว่าล้านคน คนไทยเนี่ยต้องมารอคนจังหวัดเดียว ผมอยากให้ m i n d s e t ในของหน่วยงานราชการมันหายไปฮะ ไม่รู้ทุกท่านอาจจะสังเกตหรือเปล่าครับว่า ในภาพตัวอย่างจากทางส่วนกลางหรือทางอะไรที่ส่งมาเนี่ยครับ ที่ว่าสถานีรถไฟความเร็วสูงเนี่ยกับไอ้ระบบรางที่ยกขึ้นมายกสูงเนี่ยฮะบอกว่ามันไม่มีผลกระทบต่อทัศนียภาพเนี่ยแล้วมุมมองทุกอย่างนะมันเป็นมุมมองที่มองจากบนฟ้าหมดเลยฮะมองจากส่วนกลางมาหมด แต่เรายังไม่เห็นมุมมองของคนที่ตื่นเช้ามาในชุมชนข้างทางรถไฟแล้วแง่หน้าขึ้นมามองต่อหม้อสูงๆอย่างนี้ ไม่เห็นมุมมองของชุมชนริมถนนที่โดนบีบออกไป ไม่เห็นมุมมองของชุมชนที่เป็นสังกำริมน้ำที่ตื่นขึ้นมา ก็ต้องมาเห็นรางรถไฟเกิดสถานีอย่างนี้ แล้วก็ เหมือนในเอกสารแล้วก็ในสไลด์นำเสนอเนี่ยครับของทางการรถไฟเนี่ยพยายามจะสื่อว่าตัวสถานีเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบอะไรต่อความเป็นมรดกโลกเลยนะ เหมือนท่านตีกรอบอยุธยา ตีกรอบเมืองเก่า ตีกรอบมระดกตีกรอบทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้ว่าในพื้นที่เขตที่บอกว่าเนี่ยขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกแค่เนี้ย เหมือนท่านจะบอกว่าเนี่ยก็ไม่ไม่กระทบอะไรกับในเขตกรอบนี้หรอกส่วนว่าข้างนอกนั้นช่างมันหรอครับ ในหัวงราชการที่9เคยตัดว่าอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่า แต่วันนี้ผมในฐานะคนอยุธยาผมละอายใจครับ ที่คนที่เป็นตัวตั้งตัวดีในการแสดงความห่วงใย บ้านห่วงใยมองกระดกของเราเนี่ย คือฝรั่งตานำข้าวที่อยู่ห่างเอาไปเป็นพันกิโลในขณะที่ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่คิดแม้แต่จะมาฟังเสียงเราตั้งแต่แรก ในเมื่อระบบรถไฟความเร็วสูงจากจีนวางแผนกันตั้งแต่ปี 2557 ถึง 2560 ทำไมถึงไม่มีการทำ HIA กันตั้งแต่ตอนนั้นครับ เพิ่งมาทำตอนที่วางตอมอตรงมาปะอินกับโคราชเอาไว้แล้วเปิดมามัดมือชกว่าเนี่ย เส้นทางตรงนี้เสร็จแล้วนะ งอคุณอยู่จังหวัดเดียวคุณเอาไงว่ามา ผมขอฝากคำถามถึงผู้มีอำนาจหรือว่าทางส่วนกลางที่เป็นฝ่ายคิดนโยบายที่ฟังหรือหรืออาจจะได้รับรายงานนี้ไปครับว่า ทำไมพวกคุณถึงไม่ฟังเสียงคุณอยุธยาตั้งแต่แรกทำไมถึงคิดแค่ว่าฉันนั่งอยู่ในห้องแอร์ ฉันวางแผนฉันวางงางปุ๊บเสร็จจบไปเลย โดยเฉพาะไมล์เซตหนึ่งครับที่ท่านรองผู้ว่าบอกว่า สมัยรัชกาลที่5สมัยตอนในหลวงท่านมาสร้างบางปะอินมาวางงางรถไฟ ทำไมยังไม่เห็นตรงแคร์ยูเนสโกเลย นยิ่งสะท้อนว่าแนวคิดระบบราชการไทยเนี่ยมันยังค้างอยู่เมื่อยุคหนึ่งร้อยกว่าปีก่อนแล้วหนึ่งร้อยกว่าปีปัจจุบันเนี่ยเราจะทำเหมือนเดิมอีกหรอครับ อยุธยาถูกทำลายไปมากแล้ว และโดยเฉพาะคนไทยด้วยกันเอง ณ ตอนนี้อยู่ในจุดที่เรามานั่งคุยกันอยู่ตรงนี้ ในสังคมของเราที่เราเริ่มมาคิดกันแล้วว่าเราจะจัดการบ้านเกิดของเรายังไง ผมไม่ได้ต่อต้านรถไฟความเร็วสูงครับ ผมดีใจด้วย ที่ที่ยุทธยาของเราที่ประเทศไทยของเราจะมีรถไฟความเร็วสูง เชื่อมไปยังต่างประเทศ เชื่อมให้คนไทยเชื่อมให้คนทั่วโลกมาบ้านเรามาเที่ยวบ้านเราแต่ว่าคุณจะคิดแค่ว่าเอารถไฟมาให้มันจบเอาแค่ในอุทยานอย่างนี้จริง ๆ หรือทำไมคุณถึงไม่คิดมาตั้งแต่แรกว่าเราน่าจะสามารถทำให้รถไฟความเร็วสูงเนี่ยผ่านบ้านเรา พร้อมกับการรักษางกระดกภูมิปัญญาของเราไปด้วยบางท่านอาจจะคิดนะครับว่า อิฐเก่าๆเล็กๆหรือว่าไซส์ขุดค้นวงสถานเนี่ยขุดออกมาก็จบ คุณขุดมันเข้าไปปุ๊บทำทางรถไฟทับลงไปก็จบ แต่ในหลายๆที่นะครับ ในประเทศที่จังเอิญแล้ว ทั้งทางวัตถุและทางด้านจิตใจเนี่ยเขาเจอแค่เศษอิฐเล็กๆ หรือเจอแค่แนวกำแพงหรือแนวอาคาร หรือแนวโครงกระดูกมนุษย์ที่แสดงว่าที่ตรงนั้นมันมีรากเหง้ามันมีการตั้งถิ่นฐานของผู้คนมาก่อน เขาตีกรอบทำเป็นไซต์ทำเป็นพิพิธภัณฑ์ทั้งหมดเลยครับ เราจะมองกันแค่ว่าผลประโยชน์ของคนอยุธยาในช่วงรุ่นของเราเนี่ยครับ ในช่วงรุ่นของคุณลุงคุณป้ารุ่นคุณพ่อคุณแม่รุ่นพี่ๆของผมหรืออาจจะเป็นรุ่นน้องๆที่ฟังอยู่เนี่ย มันจะเป็นยังไง ผมอยากให้เราทุกคนเนี่ยครับทุกท่านเนี่ยมองไกลไปมากกว่านั้น ถึงอยุธยาในรุ่นของคนข้างหน้า ในรุ่นของคนที่จากไปแล้ว ให้เราตายอย่างภาคภูมิด้วยความรู้สึกครับว่าเราทิ้งวงกระดกเราทิ้งบ้านที่มีคุณค่า ทิ้งวัฒนธรรมแล้วก็ทิ้งรากเงาให้ผู้อ่านของเราได้ศึกษาต่อจากเราครับ เพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะขอฝากไปถึงการคิดหรือการวางแผนนะครับว่าอายุทยาไม่ใช่แค่ เศษวัดเก่าๆอายุทยาไม่ใช่แค่โบราณสถานที่ทิ้งร้างแล้วคนมาเที่ยวกับกรุงเทพไปวันเดียวจบอายุทยาเป็นเมืองครับอายุทยาเป็นเมืองซ้อนเมือง เรามีเมืองเก่าตรงเมืองอยุธยาตรงนี้ มีกรุงศรีอยุธยาที่ล่มไปแล้ว เราก็มีพวกเราทุกคนที่ตรงนี้ คือคนอยุธยาปัจจุบัน ผมก็เลยขอฝากครับว่านี่คือบ้านของเราครับ ผมไม่ว่าหรอกครับว่าท่านอยากจะให้รถไฟเนี่ยผ่านตรงไหนหรืออะไรมั่งแต่ผมอยากให้พวกเราคิดไปถึงอนาคต ว่าเราจะฝากอะไรไว้กับคนอยุธยาอีกร้อยปีข้างหน้าเขาว่ามองกระดกโลกเนี่ยครับ ถึงแม้จะมีหรือไม่มีเนี่ย มันไม่ได้ทำให้คุณค่าของอยุธยาลดลงแต่มันก็เป็นความภูมิใจ ที่เราจะบอกลูกบอกหลานเราได้ว่า บ้านของเราเนี่ยมันมีความหมาย มันมีประวัติศาสตร์มันมีเรื่องราวจนแม้แต่คนที่ไม่ใช่คนไทยด้วยกันเขาเห็น รางวัลนี้เราไม่ได้ตั้งกันขึ้นมาเองนะครับ แต่ว่ายูเนสโกเนี่ยเห็นว่าอายุทยาเป็นเมืองท่านานาชาติอายุทยาเนี่ยครับอายุทยาคือบ่อเกิดของประเทศไทย เป็นรากฐานให้กรุงเทพที่เป็นเมืองหลวงและกลายเป็นประเทศไทยในปัจจุบัน เห็นไหมฮะทุกวันนี้เรามีสังคมเมืองท่านานาชาติ ทุกวันนี้คนพุทธ คนคริสต์ คนมุสลิมอยุธยายังอยู่ด้วยกันได้เหมือนเดิม เราเป็นเมืองที่ทั้งมีชีวิต เราไม่ใช่เมืองที่ตายแล้ที่พวกคุณจะมาส่งอะไรให้เราได้เราบอกว่าส่วนกลางวางแผนมาแล้วมามัดมือชกเราอย่างนี้ก็เลยอยากจะฝากถึงทุกท่านที่อาจจะไม่ได้อยู่ในนี้นะครับ ที่เป็นคนวางนโยบายว่า อย่าทำร้ายอายุทยาไปมากกว่านี้เลยครับขอบคุณครับ